การใส่แหนแดงเพิ่มไนโตรเจน หลังจากปักดำแล้ว 7 วันให้หว่านแหนแดงลงในนาข้าว แหนแดงจะช่วยคลุมหน้าดิน ป้องกันวัชพืชหลังปักดำ ช่วยประหยัดยาคุมหญ้าได้ถึงไร่ละ 250 บาทเลยทีเดียว และที่สำคัญมันคือปุ๋ยพืชสดอย่างดีที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนลงอย่างมาก